ฮ้ยอะไรมาเล่นเยมาแล้ว มาแล้ว อุ้ยไอ้โอ้อะไรเนี่ย เอาเล่น เอาเอาแล้วเหรอ เรามานั่นเล่นเกมอยู่ในร้านเกมใช่ไหมเนี่ยวันนี้พิเศษมาก ๆ ครับ มันจะมีร้านบาร์เบอร์ ร้านหนึ่งอ้าวเฟิร์นมาไงเนี่ย สวัสดีค่ะ มามารอเฟิร์สครับที่มาที่ไหนเนี่ยพี่ติดเกมความงามเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคอบอลบาร์เบอร์นะคะใช่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยกว่าร้านเกมโอ้ดูดูบรรยากาศมีก็องเก้าอี้ด้วยนะสำหรับเกมเมอร์นี่เก้าอี้เกมเมอร์เลยป่ะใช่ที่สำคัญก็คือนอกจากจะมีบรรยากาศความเป็นเกมแล้วเนี่ยมีเก้าอี้บาร์เบอร์ด้วยอ่ามีตัดผมด้วยเราต้องบอกว่าเป็นร้านบาร์เบอร์ที่มีเกมให้เล่นด้วยก็คือ ร้านบาร์เบอร์ที่เป็นแบบสไตล์แบบ ฟุตบอลนะ ฟุตบอลจ๋ามาเลยใช่ฟีลลิ่งมันมากเลยสำหรับผู้ชายนี่ชอบมากเลยพี่โอ้โหตยังวิ่งไม่เป็นเลย ใบมีดดอกโค In your room like second string phone keeps ringing ing ing ing early on ครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับคอบอลบาร์เบอร์แล้วนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันหน่อยดีกว่าครับ สวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยฮะค่ะ ชื่อตู่นะคะ เจ้าของร้านคอบอลบาร์เบอร์อบตัวมือนะอครับ เป็นเจ้าของร้านบาร์เบอร์ที่สวยมาก อ่าอ่ามาเยี่ยมนะครับ่พอสัมภาษณ์คนหน้าตาดีทีไรก็จะประมาณนีทำไมถึงเป็นพอบอลบาร์เบอร์ชอบดูฟุตบอลชอบดูฟุตอบอลเชฟทีมอะไรครับ เชลซี เชลซี ครับ ไม่ใช่พวกเดียวกับเราไงไม่ได้ทีมเดียวกันทำไมทำไมถึง ชียร์สเปอร์ผมเชียร์ลิวพูลิวพูเฟิร์นเชียร์ทีมอะไรเชลซีดีกว่าไอ้นี่เป็นตลาดเลยไอ้นี่มันตลาดเลยจะอยู่เป็นแบบแล้วอย่างนี้คุณตู่ก็อยู่ในชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วแล้วจุดเปลี่ยนอะไรครับคือ คือเราไปเรียนไปเรียนมาเรื่อมาก่อนอ๋อคุณตู่ก็เป็นตอนแรกเรียนของหญิงไม่ชอบก็เลยเรียนมาอ๋อเรียนผมนี้มาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็มาเปิดเป็นร้านฟอร์บอลบาร์เบอร์ นี่คือสาขาเดียว สาขาแรกสาขาเดียวที่มี ใช่ใชไหมฮะอยู่ในอำเภอหาดใหญ่แล้วก็แล้วทำไมถึงเอาความเป็นฟุตบอลมาใส่ในความเป็นของบาร์เบอร์อยากได้แบบอะไรที่มันแปลกใหม่อืมแปลกใหม่จริงใช่ต้องบอกว่าปิชาเป็นไงบ้างเข้ามาในครั้งแรกในในในในร้านรู้สึกโอ้รู้สึกดีมากที่มีเครื่องเกมวางอยู่ข้างนอก กดก่อนเลย ไม่ต้องคิดอะไรมาก เรามาถึงเราไม่ได้คุยกับเขาเลยนะมานั่งเล่นเกมก่อนเลยแล้วเขาก็เอ๊ะมันจะมาสัมภาษณ์จริง ก็ก็ต้องบอกว่าร้านเนี่ยสไตล์ของร้านเนี่ยดึงดูดมากดึงดูดผู้ชายที่ชอบดูฟุตบอล ใครที่แบบเชียร์ฟุตบอลอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบได้กลับมาอยู่ในโลกของเรา ใช่ไหมใช่แล้วความความความโดดเด่นของร้านนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนเลยคือการตกแต่งร้านครับ นี่ดูดูสนามบอลเลยนี่โอ้โหนี่ดูตามอันนี้นี่นี่กลางสนามนี่คือนี่คิกออฟนะ เาล้อพวกที่ออกเนี่ยก็สามารถเตะบอลได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นบาร์เบอร์นะครับเออเลยครับ แล้วก็ดูไหนๆ ดูตกแต่งแล้วดูภาพนะนี่ก็เป็นสนามฟุตบอลสวยมากเลย แล้วก็จะมีพวกรูปรูปภาพต่างๆนะฟุตบอลนะ มีปาปา มีเมสซี่ไอ้นั่นใครวะน่ะชอบมีมีโดด้วยโห แล้วดูแบบเขาตรงเคาน์เตอร์ดูสวยนะดูทุกเคาน์เตอร์ก็จะมีอ่างล้างอ่างล้างผม ก็คืออันล้างหน้าครับผมได้เลยพี่จะทำบับเบิลได้หรอครับ ใช่ค่ะ ทุกคนใส่ชุดพอนมาเลยแมนซิตี้โอ้โหทั้งทุกคนแบบอยู่ในกิมมิคของความเป็นฟุตบอลทั้งหมดเลยนะครับ รวมถึงเก้าอี้พี่ชาครับนี่เก้าอี้ของเกมเมอร์เหมือนแบบซุ้มมานั่งสำรองซุ้มมานั่งสำรองก็เป็นเก้าอี้ประมาณนี้คล้ายๆแบบเก้าอี้รถแข่ง F1 อ่านั่งแล้วจะรู้สึกว่าเราจะได้วิ่งเร็วขึ้นรถแข่งเลยนะครับ โมงเช้าถึงสี่พอลูกค้าเข้ามาแล้วเขาแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างส่วนมากเขาชอบบรรยากาศยิ่งเวลาถ่ายทอดสดบอลเขาจะชอบแต่ละจอนี่คู่เดียวกันป่ะหรือว่า คนละคู่คนสมแล้วคนละคู่เหรออยากมาตัดผมไหมดิอยากให้มาอยู่แถวบ้านแล้วมีเกณฑ์ในการรับสมัครไหมเกณฑ์ในการรับช่างบาร์เบอร์ ผู้หญิงที่จะเข้ามาประจำร้านยังไงบ้างหนึ่งเลยความสะอาดความสะอาดใช่แล้วก็ ครับมีวินัยจ้าแล้วก็เล่นบอลได้ เล่นบอลด้วย เล่นฟีฟ่าได้ รู้อยู่แล้วปอปอครึ่งควบอะบบช่างผู้หญิงตอนตอนนี้ช่างในร้านมีทั้งหมดกี่คนนอ่ะมีสองคนอ๋อสองคนตอนนี้นี่ครับนี่ปลาค่ะ พี่ปลาครัผมบาเบอร์ชายใช่ไหมครับบาเบอร์ชายค่ะไทยแมนแฟนแมนซิตี้ก็มากับพี่ก็ได้ แล้วก็มีมีช่างอีกคนนึงสวัสดีครับน้องดาวเรืองค่ะน้องดาวเรืองค่ะนนี้ก็เป็นบาร์เบอร์เหมือนกันค่ะ เ้องน้เครับเอาแล้ว เฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายภาพนิ่งเลยเนียเห็นว่าในร้านเนี่ยมีเกี่ยวกับของซาลอนด้วย เห็นมีสีทำผมอยู่ ใช่ ทำทำผมผมหญิงด้วยใช่ไหมทำค่ะสระใดทำสีอะไรอย่เ้อ๋อทำหมดเลย แล้วอย่างพวกเคมีหนักพวกยืดดัดนี้ทำได้ไหม ไม่รับคอ๋อไม่รับเพราะว่ากินค่อนข้างแรง ก็คือมีสีแต่ว่าเคมีหนักเนี่ยเราจะไม่มี ก็คือถ้าเกิดมีผู้ชายที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยอยากได้ผมแบบป๊อกบาร์ที่แบบ ผมสั้นๆแล้วก็แซมสีแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยทำได้ทำได้ แล้วอย่างนี้เกมที่เราเมื่อกี้มีเพย์สี่ว่านี้เล่นฟรีเล่นฟรีค่ะมีน้ำฟรีขนมฟรีจริงเหรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะตั้งโกแล้วโกไว้เนเอาลูกบอลเตะใครทำกระจกแตกก็นั่งตอไป You put me first, then second, third. Who is she? You're the worst. Dum dum is making me see. ตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีเก้าอี้อยู่ 5 ตัว แปลว่าก็คือวางแผนไว้ว่าที่จะมีช่างทั้งหมดครบ5เก้าอี้หรือเปล่า ใช่ค่ะ ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่ไหมฮะ เอ่อ ปิดก่อนค่ะอปิดก่อนเป็นคอ๋อเอาเหรอขอท่านนี้พออยู่ตอนนี้กำลังอยู่ตัวอยู่แล้ว ใช่ค่ะเฟิร์นเขาอยากจะมาทำพอดีเลยเขาจะย้ายเขาจะย้าย ไม่เขาเขาไม่ชอบเลยอะ คือเขาอยากมาอยู่ที่นี่มากคือเนี่ยเขาแอบคุยบนรถไม่รู้ใจจริงก็ท่าถ้าที่นี่รู้สึกแตกต่างเขามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรยูนิคในเรื่องของการใช้กิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสื่อในการรวมคนที่ชอบสิ่งสิ่งนั้เข้ามาื้วงความที่เป็นผู้หญิงแล้วผมว่ามันเป็นเพศที่แบบมันดึงดูดกันเลนะบางครั้งผู้ชายรักแต่ไม่อด้ผู้ชายกันหมดเลยอ่ะผมก็ดูกลัวๆกันหน่อยนะเอ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ก็นี่อะมากับแฟนค่ะผู้ชายแต่ผมผู้หญิงไปกดวินนิ่งอยู่เลยแล้วแล้วอย่างลูกค้าที่มาในร้านเนี่ยจะต้องบุ๊กิ้งก่อนหรือว่าแบบวอล์กอินเข้ามาเลย เข้ามาเลยก็ได้ เข้ามาเลยก็ได้ สมมติ สวัสดีครับร้านคาร์บอนหรือเปล่า ผมอยากจะตัดผมกับคุณตู่จริงเลยครับ อย้นะได้ปะได้โอ้ยอยู่ตัดผมยาวไม่เป็นไรโอ้ได้ข่าวว่านัดร้านตัดผมไว้เปลี่ยนลวเปลี่ยนร้านลวร้านนี้คุณผู้ชายนะครับ ใคที่ชื่นชอบก็มาได้ที่านนี้ค่อนข้างที่จะครบนะ ในเรื่องของส่วนของบริการรวมถึงเซอร์วิสนี่ต้องบอกว่าเต็มข้อนะครับ เต็มข้อวันนี้จะตัดทรงอะไรครับผมจะเป็นอันเดอร์คัทค่ะอันเดอร์คัทโอ้ในแบบชื่ออะไรครับชื่อเสือครับเสือจะตัดผมที่นี่บ่อยไหมครับตัดทุกวันนะครับพี่มาเล่นนิ่งไม่ได้ผิดพลาด ช่างดาวเรืองเป็นช่างมานานยังครับเพิ่งเรียนจบชายแต่ทำผมหญิงอะทำมาสองปีแล้วค่ะผมจาเป็นจบเมื่อวานโชคดีจังเป็นของมึงเสือจบมาเมื่อวานไม่ใช่แต่เขาเป็นมืออาชีพแล้วอย่างนี้ต้องแบ่งเซสชั่นผมไหมไม่ต้องนะลุยเลยไม่ต้องผมสั้นเนาะพ่อผมสั้นโอเคเรี่กผมแบบนี้จัดมายากไหมคะก็ยากค่ะเพราะว่าเป็นผมอยากโศกค่อนข้างหงิก มันทั้งหญิงด้วย ใช่ ตัดตัดผมของช่างดาวเรืองเนี่ยปกตินี่ใช้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่ก็ประมาณ 20นาทีได้ยี่สิบนาที ถ้ายังตัดไม่เสร็จแต่ยี่สิบนาทีแล้วนี่ไล่กลับบ้านเลยนะ อันนี้คือเราขึ้นทรงก่อนหรือว่า ขึ้นทรงเบอร์1.5 ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คือบางคนต้องการให้ขาวก็ใช้1.5ได้เลย ไม่ต้องใจเบอร์สองเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยเสือเป็นไงบ้างร้านตัดผมร้านนี้ มีฟุตบอลเต็มไปหมดเลย ดูบอลไหม ดูบ้างไม่ดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้าง ผมหนักไปทางเล่นครับเล่นยิ้มเลยพี่รู้่ดกังครับบอลชุดใช่ป่ะเดียวพี่บอลเดียวฤดูกาลนี้ลิวพูมา มีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถครับขายจริงไงนี่ขายหมดแล้วครับพี่เดินมาเนี่ยน้องขาเดินมาน้องเดินมาอย่างนี้ลูกค้าที่ร้านเนี่ย มีมีมีชาวต่างชาติมาไหมนอกจากแบบนักนักเรียนนักศึกษามีค่ะมีเหรอเรื่องนี้เราจะสื่อสารกับเขาไงบ้างอะภาษามือล้วนๆภาษามือเลยเหรอโอ้โหถามจงถามอะไรเงี้ยแล้วก็ขอขอที่ว่าแบบขอรูปอยากดูรูปีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟชั่นที่นี่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะรีเทสส่งอะไรเป็นเยอะเยอะเยอะมากๆอะค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเป็นทูบ็อกทูบ็อกทูบ็อกแล้วก็เบสบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นเมื่อกี้บอกว่าทำทั้งผมหญิงและผมชาย่มันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับทรงผมและลูกหัวค่ะไม่เหมือนกันผมผู้หญิงจะเป็นผมยาวและความหลากหลายเยอะกว่าผู้ชายเพราะผมผู้หญิงนี่องศามาเพียบเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเฟิร์นรู้จักร้านนี้ได้ไงครับเห็นเขาเรียกว่าอะไรขับผ่านแล้วมีตั้งป้ายแล้วว่าพอบอลแล้วพวกพี่ๆในร้านก็จะเริ่มพูดถึงกันเยอะขึ้นว่าเฮ้ยแถวข้างบออมีเปิดร้านเกี่ยวกับฟุตบอลแต่เป็นเป็นตัดผมนะบาร์เบอร์ชายนะ เราไปอยู่ร้านนี้กันดีกว่า เออ้เฮ้ยเฮ้ย อ้อะไรเบอร์ร์ฮาลฮาริสอะไรเนี่ยเฟิร์นคาร์บอนบาร์เบอร์ใช่ใครฮาริสพามาฮาริสพามาบางทีตัดตัดไปเนี่ยก็ไม่ได้มองนะดูบอลไม่ได้ ไม่ได้พี่ดูดิฟุตบอลกำลังสนุกเลยนะตอนนี้โอ้วิ่งไล่กันมันเร็วเอาล้มแล้วกรรมการไม่ห้ามด้วยเม่เตะอยู่เม่เตะอยู่ แล้วคุณตู่ทำวางแผนมาร์เก็ตติ้งการตลาดในการโพสอ่าหรือว่าในการทำการตลาดยังไงบ้างคก็อ่ทำแผนโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดคอนเซปต์ก่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือนบางอ่าที่คิดไว้ก็จะมีไทยผลฟุตบอลอะไรเงี้ยค่ะ แต่ผมฟรีอะไรเป็นไปติดตามไปคลิกไลค์กันได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีบอลแข่งก็ไปทายผลบอลนะครับ แต่อยู่อยู่กรุงเทพไหรก็ดูบินมาเลยมาตามผมามเทผมไม่หรอก นี่นะครับก็เป็นใบมีดดอกโก้นะครับ ผมใช้รุ่นพรามแพตินัมด้วยนะครับ ที่ร้านนี้ร้านคอบอลใช้รุ่นพรามแพตินัมเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ของดอกโก้นะต้องบอกว่าคมมากแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงส่งนะครับโกนได้เนียนกริปเรียบเนียนใสเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ว่าช่างดาวเรืองเนี่ยทำงานแล้วออกมาเป็นไงครับผลงาน กรณ์ต่างๆที่เขาใช้แบบดูดูอย่างเก้าอี้นี่หลายบาทเลยใช่ไหมเก้าอี้นี่ของดีเลยนะครับปีปีชาลองไปนั่งดูครับ นอนได้ไหมครับนอนได้เพิ่นปรับนอนให้พี่เขาหน่อยดิดูดิว้าวสบายเหมือนดได้เลยค่ะสกินเทสค่ะอ๋อสบายจริงไหนลองหันไปที่คุณเท่าไหร่โอ้ยที่ร้านไม่มีใช่ไหม หรือว่ามันตั้งใจทำร้ายกูวะอยากเป็นพิธีกรขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โห นี่นะครับมีน้ำอุ่นน้ำเย็นด้วย จริงป่ะ โอ้โหแบบพร้อมอ่ะเคยเคยตัดตัดผมเนี่ยครับ จำนวนลูกค้าที่แบบมากค้นต่อวันนี่กี่กว่าก็้อยครับคิดหน้าก็เยอะอยู่ เยอะอยู่ใช่ไหม ได้ได้วางแผนต่อไปในอนาคตไหมครับว่าทิศทางของร้านคอบอลเนี่ยจะเติบโตไปในแนวทางไหนจะแบบขยายสาขาอะไรขยายสาขาตรงนั้นว่างอยู่นะตรงไหนคะคุงชมลูกร้านเลยมีงทำนี้ไหมขยายสาขาต่อไปรวมถึงแบบบริการได้ไหมน่าจะมีบริการอะไรมาเสริม จะมีในส่วนของผู้หญิงที่มานั่งรอหรือทำเล็บข้างในโอ้ ทำเล็บด้วยนะครับ ต่อไปในอนาคตนะ ตอนนี้ไม่มี ตอนนี้ถ้ามารอ ก็ถือสีทะเลมาก่อน มาทำเอง มาทายระบายเองไปก่อน ก็เชิญชวนนะครับ ลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆนะครับนะเป็นกำลังใจกำลังใจไปทำบรรยากาศมาดื่มด่ำบรรยากาศอย่างนี้ ไม่ได้มีเยอะนะครับ ร้านคาเบอร์มีเยอะแต่ฟีลลิ่งคอนเซปต์นี้ไม่ได้มีเยใช่อะไม่มาตัดผมนะครับ แวะเข้ามาเล่นเกมก็ยังดีนะฮะ เหมือนที่อื่นมีโต๊ะสนุกไงที่นี่มีโต๊ะมูใช่ไหมเออ้วเราพี่ชายก็จะมีโต๊ะโคที่นี่มีเพย์สี่ให้เล่นเลยนะเพย์ห้ากำลังจะออกแล้วนะครับ เก็บเงินนะ บาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทย นับสนุนรายการโดย b a r b e r b e n เจมสันไทยแลนด์ท็อปมาร์เก็ตไบมีดดอกโคบิวเทียม Y sigues esperándome aquí Sabes que no es el momento ครับผมที่จบลงไปนะครับก็เป็นฝีมือของช่างนะครับ ดาวเรืองนะครับแล้วก็เป็น ทรงอันเดอร์คัตยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณตู่ด้วยนะครับ ที่ให้เกียรติรายการท็อปบาร์เบอร์รายการนะครับ ขอบคุณครับ บาร์เบอร์เบรนนะครับสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับก็มีของขวัญนะครับกิฟต์เซตมามอบให้กับทางร้านและคุณตู่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ และเจมสันนะคะ ขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณบาร์เบอร์เบรน ท็อปมาร์เก็ตแล้วก็เจมสันไทยแลนด์ด้วยนะครับผมและแน่นอนจะมีด็อกโก้นะครับ ผมให้กิฟเซ็ตมานะครับผม อันนี้ก็ให้ไม่ไหวเลยนะครับผมร้านข้าวกอนบาร์เบอร์นะคะ อยู่ที่ถนนปุณปุณกันค่ะ ประตูร้อยแปดนะคะ ร้านติดกับร้านมดอาชิเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะ 10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเฟซบุ๊กร้านคอบอลบาร์เบอร์ค่ะใครที่สนใจชื่นชอบในสไตล์การตกแต่งร้านรวมถึงเซอร์วิสต่างๆ ในร้าน ก็สามารถที่จะจองคิวนะครับ บุ๊กิ้งมาตัดผมกันได้นะครับ ที่นี่ก็บอกว่าเซอร์วิสดีมากนะครับผมทุกคนเลยนะฮะติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel ทางบั์เบนทีวีนะครับ แล้วก็ทาง Facebook Fanpage บั์เบนโฮมเมดออฟฟิเชียลนะครับ ติดกระดิ่งรอได้เลยนะครับ ส่วนสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อน ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ a r เบ r d ร e a y te igual si lo hago bien o lo hago mal. Lo sabes, no esperes más. Decídete, decide ya.